สูตรนี้เนาะค่ะจังที่บอกก็คือมันใกล้เคียงกับสูตรเก่าเนาะค่ะแต่สำหรับสูตรนี้เฮาสิเส่อนึ่งบาทิบตังออโต้สิบข้างก้อนที่สิปรับไม่เนาะค่ะกะสูตรเก่าหนูนะเล่นบ่ค่อยเขาอู้หูมาแถวนึงมันบ่ค่อยเขาแล้วเนาะค่ะสูตรเก่ากับร้องเลยเมื่อแล้วกะรู้สึกว่าพอได้ร้องปรับเปลี่ยนอย่างแน่กะรู้สึกว่าโอเคขึ้นเนาะค่ะสำหรับสูตรนี้เดี๋ยวหนูนะสิขอเอินว่าสูตรึ่งทับสิบก็แล้วกันเนาะ เพราะว่า เดี๋ยวเฮาสิใส่ออโต้บาทหนึ่งหาสิบสตังค์ไม่เนี่ยสิบข้าง ก้อนสิ ปรับไม่ทุกข้างเนาะค่ะโอเค อ่ะ พอพอออโต้สิบข้างไม่นี่เบิร์แล้ว เดี๋ยวเขาปรับไม่เลยค่ะ โอเค 30 บาทเนาะค่ะกะ คล้ายๆอันเก่าเนาะหาลอยเฮาสิใส่30บตะว่า 1,000 บาท นี่หนูนะสิใส่75 บาทเนาะค่ะสำหรับสูตรนี่โอ้โห มาแล้ว คอมโบ2โอเคค่ะสำหรับผู้ใดที่มีสูตรมา อยากแลกเปลี่ยนเทคนิคดี ๆกะสามารถเข้าร่วมกลุ่มเทเลแกรมของเขาได้ เนาะค่ะ เดี๋ยวนูนะสิทิงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิป เนาะแน่นอนค่ะว่าในกลุ่มกับสิมีกิจกรรมให้เล่นกันสู่มือเนาะค่ะกะมาร่วมสนุกกันได้เนาะค่ะเดี๋ยวเขาสิมีกิจกรรมแจกทุนโอ้โหแถวหนึ่งเขาร้อยหาซิปมาว่ะ โอเค ไม่อีก 20 แจกกัน อ่า คอมโบซีตอนนี้ได้เข่าฟรีสปินแล้วเนาะคะ่ะ บวกมา 190 บาท โอเค ฟรีสปินซีข้างเนาะคะ่ะสำหรับอคอมโบซีหาคอมโบหาสิได้หาข้างคอมโบ6สิได้ 10 ข้างแล้วกะคอมโบ7จะได้ 20 ข้างเนาะคะ่ะ ตัวโอกาสเขาแค่เอาคอมโบหกนี่ก็ยากแล้วเนาะบ่ค่อยบ่ค่อยได้เนาะส่วนมากก็สิได้แค่ซี่แค่หาซ้ำนี่ละมันบ่ค่อยมาให้สามร้อยเก้าสิบโอเคอย่าเขาจะปรับมาอีกเที่ยนึง ต่อหนึ่งพันเนาะค่ะ แต่ว่า โอ้โหเจ็ดสิบบาทมา แถวนึงแล้วค่ะ แต่ว่าอาจจะเป็นสีเขียว เพราะว่าได้แค่คูณสองของจำนวนไม่เนาะโอเคเก้าสิบบาท อีก70 มา โอ้โห เสียดายแถวแรกโล่บ่ตกเ๋ยนโลมานี่ต้องใจเย็นๆแน่นะคะเพราะว่าโลมานี่มันค่อนข้างที่ซิซ่ากว่าเกมของพวกพีจีแน่จักน้อยเนาะโอเค10 บาทโอ้โหเออ แต่กับเขาเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับเกมโลมาของเขา เกมโลมานี่คนเล่นหลายเนาะค่ะ เพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบ ภาพเบื้องง่ายอะภาพงามอะโอ้โหมาแบบซี่สองแถวได้นี่สามร้อยยี่สิบบาท โอเคค่ะ โอ้โหมาอีกยี่สิบมาแล้วเนาะค่ะ ตอนนี้บิ๊กวิทข่าหนูนะได้ซี่ร้อยอ่ะโอเคพอดพันหนึ่งแล้วเดี๋ยวหนูนะสิปรับไปหนึ่งบาทออโต้โอเคหนึ่งบาทหาสิบแล้วกะใส่สิบข้างเนาะค่ะ ก็สามารถ เอาไปปรับไส้กันได้เนาะว่ามักแบบใดสำหรับทุนหน่อยก็สามารถเล่นได้คือกันเนาะค่ะสูตรนี้แต่ว่าหนูนะเอามาหาร้อยบาทเนาะค่ะโอเคค่ะเหลืออีกเจ็ดข้างเนาะค่ะ เดี๋ยวเขาเบิดอันนี้เขาก็จีอ้าเดี๋ยวโอ้โหโบนัสฟันซิงโตเขาโอ้โหเขาให้อย่างตอนบาทนึงโอเคค่ะ เดี๋ยว กดไปเร็วๆเลยเนาะค่ะบาทนึงเหรอ โอ้โห โดนลบน้ำ บัดพอเขาใส่ไม่สูงๆนะ มันไม่ค่อยเข่าโอ้โหฟันถึก เนี่ยเบิงบาทนึงนี่มันฟันถึกนะ โอ้โหเออเอาตีคืนอีกโอเค โอ้โหแบบซี่บัดได้ดาบนะเออเออเบิงเบิงเอาไว้ เบิงเอาไว้สามสิบบาทเนาะค่ะ หากสมมุติว่าเขาเอา ไม่ร้อยหาสิบนี่บ่เขาโอเค ไปเราสิกดไปเร็วๆเลยเนาะค่ะ ไม่บาทนึงเหรอโอ้เขาไม่ให้อย่างดอกเดี๋ยวสิถามเบิ้งนะ ว่าหลังหลังจากที่เขาซับไม่เนี่ย มันสิเขาอีกบ่ไอ้พวกไม่เจ็ดสิบหาไม่หกสิบไม่ร้อยหาสิบเนี่ยมุกสิเขาให้บ่เดี๋ยวสิถามเบิ้งนะโอ้โหไปเบิดแล้วค่ะ โอเค หากสมมติว่าไส้ไหม้ร้อยหาสิบนะหนูนัดที่ได้มาแปดพันซีแต่ว่าตอนนี้ไส้ไหม้บาทหาสิบโอ้โอเคอีกบาทหนึ่งอืมเออโอเคเบิร์ดแล้วค่ะ ออโต้อ่ะเดี๋ยวดูนะขออนุญาตปรับไม้เนาะค่ะ เป็นเอ่อเจ็ดสิบห้าบาทสำหรับรอบนี้ หนูนะซิไม่ได้ใส่หกสิบแล้วค่ะ อันนี้เป็นสูตรไม้เนาะ เออเอาหุ่นมาบอกว่าสองร้อยเนาะค่ะ โอ้โหลอยหาสิบแถวนึงเขาหนูนาว่าศูนย์นี้มันเข่าเรื่อยๆไหมตั้งแต่เขาปรับสูตรมา แต่ว่าไอ้สูตรเก่าอ่ะหนูนาเลยเหรอมันบ่เข่าอ่ะ มัน มันอาจจะมีอัปเดตมีอย่างสักอย่างนึงนะที เขาพลาดอี่อย่างไปโอ้โหโบนัสเข่ามาว่ะ โอเคค่ะ ตอนนี้โบนัสเข่าตอนไม่ 75 บาทของหนูนะเนาะค่ะ เมื่อกี้มันเข่าตอนไม่บาทนึงมา ขอหลายๆเลย รอบนี้โอเคกลางก่อนเลยเออหือดาบโอ้โหโดนลบโดนลบไปต้ค่ะอืมดาบคู่โอเคโอ้โหฟันถึกมาแล้วค่ะบวกมา 1,500 บาทเมกะวินเขา่ามา โอ้โหตีคืน ตีขึ้นกดขวาแล้วค่ะโอเค ดับโอ้โห โดดลบ โดดลบไปซ้ายค่ะโอเคดับคู่โอ้โหโดดลบโดดลบซ้ำซ้ายดับคู่ปะโอ้โหโดดลบอีกซ้ำอีกค่ะโอเคดับโอ้โหโดดลบ โอ้โหบัดดี้ไดโลโอเค ครั้งสุดท้าย โอ้โห ได้โลบวกมา1,950บาท เนาะค่ะสำหรับรอบนี้ น่าเสียดายอะ่ะ หนูนะได้ดาบหลายเทียแต่มันโดนหลบอะ่ะ โอเคสามพันละ ไปค่ะ คือเก้าบาทหนึ่งออโต้เนาะค่ะสิบครั้ง ไป สำหรับสูตรนี้ ผู้ใดอยากเล่นตามก็สามารถร้องเล่นได้เลยเนาะค่ะ กะ เอ่อสำหรับทุนหน่อยเดี๋ยวสิมาแนะนำอีกเทียนหนึ่งก็แล้วกันสำหรับทุนร้อยหนึ่งโอเคโอ้โหบอเขาเลยโอ้โหโบนัสมาสองช่องตลอดเลยนะ เบิ้งวะเบิ้งวะโอ้โหโบนัสกะมาเรื่อยๆเนาะค่ะ แต่ว่าสิมาประมาณช่องสองช่องเท่านั้น เบิ้งวะโอ้โหไปค่ะ เดี๋ยวปรับไม่เป็นร้อยห้าสิบโอเค โลตกลงมาได้อีก โอ้โหโลได้ดาบขวานน้ำเออมา เห็นบ่เขาหมุนร้อยหาสิบเขาได้กลับมาคือสองร้อยอะโลมานี่ มันคุ้มมองนี้แล้วค่ะโอเค อีกหาสิบบาทอ่ะแจกกันขอโล โอเคโลมาซีช่องมา เออ แจกกันกับโลอีกดาบขวานตก โอ้โหบอมา หากดาบควานตกลงมาล็อกสามเขาสิได้คอมโบหาแล้วค่ะ โอเค ตอนนี้เขาซี่ข้างฟีสปิน เออ แปดร้อย มาค่ะ สะสมไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาท โอเค หาสิบอ่ะซี่ช่อง มาอีก เนี่ยหนูนะว่าการที่เขาใส่สูตรหนึ่งทับสิบนี่เขาง่ายด้วยค่ะ แตกยาง่ายเลยเนี่ยเห็นบ่แตกเรื่อยๆด้วยค่ะ เราหูสึกว่ามันไปไว้น้ำไปไว้ก็เก่าอ่ะ โอเคบวกมา 1,650บาทเนาะค่ะสี่พันาละก็ขอกดต่อไปเรื่อย ๆ โอ้โหพันแปดม้าว่ะม้าอีก 200เออ2,050บาทเนาะค่ะ โอ้โห แตกติดต่อกันเลย6พันละมาอีกร้อยหนึ่งโอเค อาได้แจกันดาบขวาน ได้เออ นั่นละมาสองร้อยองุนมาค่ะ โอเค หนูนะได้เข่าฟีสปินอีกแล้วเนาะค่ะสะสมวิธีซีร้อยบาท โอเค เออหนึ่งช่องมาสามร้อยหาซิฟมาอีกพันหาเอ้ยเดี๋ยว เบิ้งประทันหน0ึ่งพัแปดร้อยบาทเนาะค่ะเมื่อกี้เบิ้งประทันนี่หรือ โอ้โหสะสมที่ 2,250 โอเค 2,003 แล้วมา แจกกันเข่าเออ 250โอ้โหอีก 2 ข้างเนาะค่ะกับฟีสปินของเขาเออมา ข้างสุดท้ายค่ะ โอเคยังเข่าอยู่ได้ซี่ช่อง เออมา โอเคค่ะเบิร์ดแล้ว ตอนนี้หนูนะบวกม้าเพิ่มอีก 2,850 บาทไอ้พันหานี่อย่างแตกว่าหนูนะเบิ์งประทันนี่หรือว่างั้นน่ะ โอเค เออ มาอีกรอยนึงเฮ้ย โอ้โห นึกว่าจะซีได้แถวไงบ่ได้เนาะค่ะ บวกมาอีกสองร้อยโอเคเก้าพันหอนมื่นกับเซาเนาะค่ะ โอเคหาซิปเออหือแถวหนึ่งมาเก้าร้อยมาแจกกันอีก โอเคค่ะคอมโบสามอีกครั้งนึง โอ้โหบ่อเข่าค่ะ บวกมาอีกหนึ่งพันสองร้อยบาทอ่ะโอเค ฮอดมือแล้วเดี๋ยวหนูนะขอเซาซ้ำนี้เนาะค่ะสำหรับสูตรนี้เนาะค่ะกะไก่เคียงกับสูตรเก่าเนาะหนูนะขอเอิ้นว่าสูตรหนึ่งทับสิบก็แล้วกันสำหรับซูนี่กะเลนง่ายๆค่ะไส้ไม้นย์ก้อนสิปรับไม้เนาะค่ะไส้ออโต้สิบข้างไส้เทอร์โบ เท่านั้นเนาะค่ะ ที่หนูนะได้ทดลองมากะเอาไปร้องปรับเปลี่ยนเอาไปร้องไส้กันได้เนาะค่ะโอ้โหแตกย่างดีเลยมือนี่โอเค เดี๋ยวจังไหนมือนี่หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับมือนี่สวัสดีค่ะ